สำหรับประโยค时间地点แปลว่าเมื่อไหร่และที่ไหน คำว่า时间แปลว่าเวลา ในที่นี้คือถามว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่คำว่า地点แปลว่าสถานที่ ในที่นี้หมายถึงเกิดขึ้นที่ไหน สำหรับประโยค昨天在上海百货แปลว่าเมื่อวันที่เซ็นทรัลเฟสติวัล คำว่า 昨天แปลว่าเมื่อวาน คำว่า在แปลว่าที่ คำว่า上海แปลว่าเซ็นทรัล คำว่า百货แปลว่าห้างสรรพสินค้า สำหรับประโยค好的请填好这个表格แปลว่าโอเค กรุณากรอกแบบฟอร์มนี้นะครับ คำว่า好的 แปลว่าดีหรือโอเคคำว่าฉิง แปลว่าขอหรือช่วยคำว่าเทียน แปลว่ากรอบคำว่าเขาแปลว่าดีหรือเรียบร้อยคำว่าเจอแปลว่านี้คำว่าเกเป็นลักษณะนามที่เป็นชิ้นหรืออันคำว่า表格แปลว่าแบบแจ้งความหรือแบบฟอร์ม